วันนี้นะครับมีพระผงนะครับของหลวงปู่หมุนนะครับ รุ่นรวยหมุนดวงนะครับ ปี 61 นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้จะมาแบ่งปันกันในคลิปนะครับ เดี๋ยวตามมาชมกันครับ ผมจะมารีวิวหลวงปู่ หมุนนะครับรุ่นดวงเศรษฐีสามนะครับเดี๋ยวผม ขออนุญาตแกะนะครับ ค่อยแกะนะครับ เดี๋ยวจะไปโดนไอยางไอตัวรองพระด้านในขาดนะครับ ชัดไหมครับ หลวงปู่หมุนนะครับดวงสามนะครับรุ่นนี้สร้างอยู่ที่สองแสนองค์นะครับ เป็นผงพุทธคุณนะครับรุ่นนี้นี่นะครับ ผงละเอียดนะครับ อัดนี่แน่นเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหน้าหลวงปู่กันนะครับ ด้านหน้าหลวงปู่นี่จะ คมชัดมากนะครับ ทั้งเกี่ยวเชือกด้านข้างนะครับ ค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับคมชัดนะครับ เกี่ยวเท่ากันหมดนะครับ ไม่มี ตั้งแต่ตั้งแต่ผมเอามาเนี่ยไม่มีไม่เคยเจอเกียวที่แตกบินนะครับ รุ่นนี้เนี่ยผมได้มาในราคาจองนะครับที่ 100 บาทนะครับเมื่อปี 61นะครับปลูกเสกนะครับวันที่ 3 มิถุนายนปี 61นะครับรุ่นนี้นะครับ มีชนวนมวลสารนะครับของรุ่นรุ่นแรกนะครับ มาเป็นจำนวนมวลสารนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ด้านหน้านะครับ ด้านหน้าหลวงปู่นะครับ ก็จะมีอักขระขอมนะครับ ก็จะมี อุนะครับ อุนะครับ มีอุนะครับ มีอะไรครับอากะแล้วก็สะนะครับ ถ้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตกล้องส่องนะครับ ดูความชัดเจนของของ องค์พระนะครับคลิปต่อไปนี่สงสัยจะต้องจัดแสงนะครับจัดแสงให้ดีกว่านี้นะครับ นี่ครับ ด้านหน้าด้านหน้าหลวงปู่นะครับ ด้านหน้าหลวงปู่ก็จะมือผมจะดิ้นดิ้นหน่อยนะครับเอ่อจะจะนะฮะดูตานะครับริ้วตานะครับ เกษานะครับ หนวดนะครับ แล้วก็จีวมจีวรนนะครับริ้วรอยเอ่อของเส้นนะครับจากการปั๊มนะครับจนครั้งนี้จะคมชัดนะครับ ถ้าของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับ คมชัดนะครับ มาดูด้านข้างครับ ด้านข้างก็จะเรียบนะครับ ก็จะมีเส้นนิดหน่อยนะครับ จากการปั๊มนะครับร่องรอยจากจากการปั๊มนะครับ แต่ละเหรียญนี่แต่ละองค์นี่จะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ ด้านหลังนี่จะเป็นยันนะครับดวงเศรษฐีนะครับคมชัดนะครับ ตัวอักษรนะครับวัดป่าหนองลมนะครับ ผมมากล้องส่องให้ดูนะครับ ความคมชัดของเนี่ย เห็นไหมฮะของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับคมชัดนะครับ การปั๊มนะครับ ถ้าไปเจอองค์ไหนนะครับ ที่ปั๊มตื้นๆนะครับในท่านเจอของเกไปแล้วนะครับ ของแท้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับ แบบนี้เท่านั้นนะครับ ใครมีโอกาสนะครับ ถ้าเจอนะครับ มีโอกาสจับจองนะครับ ก็รีบเก็บนะครับ อนาคตนี่แรงแน่นอนนะครับ เพราะรุ่นแรกนี่ไม่ต้องพูดถึงติดลมบนไปแล้วนะครับ รุ่นนี้เนี่ยนะครับ ผมไปเจอบางเว็บไซต์นะครับเจ็ดร้อยแล้วนะครับ บางอีกไม่นานนี่ผมว่าน่าจะหยิบเหยียบ เกือบปลายนะครับ ปลายพันแน่นอนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับของหลวงปู่หมุนนะครับดวงเศรษฐีสามนะครับ สวยครับเสียดายครับรุ่นนี้ผมได้มาไม่เยอะนะครับ ผมได้มาแค่น่าจะสักห้าสิบองค์ครับแต่ก็ปล่อยไปเยอะแล้วล่ะนะครับ ผมปล่อยในเว็บไซต์นะครับ มีเว็บไซต์แฟนพระ .com นะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับพระแต่ว่าพระผมมียังยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับ มีเฉพาะรุ่นที่ผม สามารถจับจองได้นะครับบางรุ่นบางรุ่นผมก็รุ่นไหนที่ผมไม่มีก็คือไม่ได้จองนะครับ ผมจะจองเฉพาะรุ่นที่ผมจองได้นะครับในช่วงเวลานั้นนะครับ ถ้าใครมาดูคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับคลิปของอการรีวิวหลวงปู่หมุนดวงสาบเนี่ยนะครับวันนี้ผมผมผมจะแบ่งนะครับ ผมจะแบ่งให้ไปองค์ละ 100 บาทนะครับ ต้นทุนนะครับเมื่อปี 61นะครับ แต่ว่าผมขอค่าค่าจัดส่งนะครับ 60 บาทนะครับ รวมเป็น 160 บาทนะครับ ผมมีอยู่ 6 6 องค์นะครับ ท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับที่อยากได้นะครับ มาแบ่งแบ่งปันนะครับ ก็เอาไปนะครับ องค์ละ 160 บาทนะครับสำหรับท่านที่ติดตามผมหรือว่าท่านที่เห็น เห็นในคลิปนี้นะครับอันดับ 1-6 ท่านแรกนะครับ ท่านก็ทักไลน์ทักไลน์ผมมานะครับ ลายผมก็ f a n p a s s c o m นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในในท้ายคลิปนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในท้ายคลิปนะครับท่านไหนที่สนใจนะก็ทักเข้ามาหาผมนะครับหนึ่งหนึ่งถึงหกท่านเท่านั้นนะครับ ที่เหลือนี่ผมจะมีบางส่วนนะครับ ที่ผมเอาไปแบ่งไปแบ่งขายในเว็บไซต์ f a n p a s s c o m นะครับราคานี่อาจจะขึ้นไปอีกอีกระดับหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันในเว็บไซต์เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับ ในการเช่าเว็บเขารายปีนะครับ ผมก็จำเป็นที่จะต้องบวกค่านะครับ ค่าดำเนินการนะครับ ค่าทำรูปแต่งรูปอะไรเงี้ยครับ ก็เพิ่มราคาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับ แต่แต่แต่คลิปนี้นะครับ ผมจะแบ่งปันอยู่ที่สำหรับ6 6ท่านแรกเท่านั้นนะครับ ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาเห็นนะครับ เดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยผมอาจจะเอามาลงประมูลนะครับ ถ้ามีเพื่อนสมาชิกเข้ามา ติดตามหรือว่าให้ความสนใจนะครับ ในช่องของส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กด Subscribe นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ เดี๋ยวผมมีพระนะครับของเกจิท่านไหนเนี่ยนะครับ เอามารีวิวแล้วก็ถ้าพอมีผมก็จะแบ่งปันนะครับในราคาทุนนะครับ นะครับแล้วก็คอยติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ